พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน b ีซ m NSP เอนไซม์รวมเข้มข้นเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารในสุกร และสัตว์ปีก อาหารสัตว์ที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพไม่ดีจะทำให้สัตว์ย่อยยาก และนำสารอาหารไปใช้ได้ยาก ส่งผลให้สัตว์เจริญเติบโตช้าทำให้กำไรลดลงครับ ผู้ประกอบการไทยจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เอนไซม์รวม ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยวัตถุดิบในอาหารสัตว์ที่ดีที่สุดในตลาดค่ะ บริษัทเวโปรดักต์รีเ c ิร์ชแอนด์อินโนเวชันเซ็นเตอร์จำกัดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดีไซน์ NSP เอนไซม์รวมเข้มข้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารในสุกรและสัตว์ปีกซึ่งเอนไซม์แต่ละตัวมีการทำงานแบบเสริมฤทธิ์กัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการย่อยสูงสุด สามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตในสุกรช่วงอนุบาลได้ถึง 10%และในสุกรขุนได้ถึง 6%รวมทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้สูงสุด 1 บาทต่อน้ำหนักสุกร 1กิโลกรัม ส่วนผลการทดลองในไก่เนื้อ พบว่าเพิ่มน้ำหนักจับได้ 200 กรัมต่อตัว และเพิ่มผลกำไรได้สูงสุดที่ 9 บาทต่อตัว